ท้าย ของ โมดูล ที่ 7 กันเลยนะคะ ในเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ ค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการทำธุรกิจกันนะคะ มายาคติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่พวกเราถูกปลูกฝังกันมาโดยตลอด คือการทำธุรกิจนั้นมุ่งเน้นแต่ผลกำไร ตัวเงิน และค่าตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้น เรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมจะถูกมองว่าเป็นฝั่งตรงข้ามกับการทำธุรกิจให้สำเร็จมาโดยตลอด แต่นี่ปี 2016 แล้วนะคะ มายาคตินี้ควรจะต้องทำให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องกันได้แล้ว ภาวะโรคร้อน ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าการแยกเรื่องของธุรกิจ และเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมออกจากกัน ไปอยู่คนละฝั่ง ได้ทำลายและทำลายโลกของเราไปได้มากขนาดไหน นักธุรกิจในยุคนี้ต้องมองเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นเรื่องเดียวกับความสำเร็จในการทำธุรกิจแล้วค่ะ บางคนอาจจะมีคำถามว่า เรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตและการวางแผนการผลิตได้อย่างไรบ้าง จริงๆ แล้วเรื่องจรรยาบรรณความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เป็นรากฐานที่จะนำไปสู่กรอบแนวคิด ที่องค์กรจะนำมาใช้กำหนดกลยุทธ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์และวางแผนการผลิตเลยค่ะ ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะ ถ้าองค์กรเห็นความสำคัญของพนักงาน รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน องค์กรจะต้องจัดหาสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาวะจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม ออกแบบชั่วโมงการทำงานกำลังการผลิตที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของพนักงาน เพื่อที่จะให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาจารย์แนะนำให้ผู้เรียนไปหาหนังสารคดีเรื่อง The True Cost มาดูนะคะ นักศึกษาสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ truecostmovie.com ได้ค่ะ สารคดีเรื่องนี้เข้าฉายในปีคศ2015 เล่าถึงสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งอยู่ในยุคของ Fast Fashion Industry นั่นคือการที่แบรนด์เสื้อผ้าต่างๆ สามารถออกแบบ ผลิตผ้า ตัดเย็บ และกระจายสินค้าไปยังร้านค้าสาขาต่างๆ ทั่วโลก ภายในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์หลังจากงานแสดงคอลเลกชันใหม่ในแต่ละฤดูกาลแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นผู้นำของ Fast Fashion Industry นี้ ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์จากยุโรป เช่น Zara H&M Topshop Forever 21 Mango แบรนด์จากอเมริกาและญี่ปุ่นก็มีนะคะ เช่น Gap Uniqlo เป็นต้นค่ะ รู้สึกคุ้นๆ กับแบรนด์เหล่านี้ไหมคะ ในประเทศไทยเองก็มีสาขาของแบรนด์เหล่านี้ตามห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพและในจังหวัดต่างๆ เช่นกัน จุดแข็งของ Fast Fashion Industry คือผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่เป็นคอลเลกชันใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในราคาที่ไม่แพง ปัจจุบัน แบรนด์ต่างๆ ออกคอลเลกชันใหม่ทุกสัปดาห์ ใส่แป๊บเดียวเบื่อก็ซื้อใหม่ได้ แถมอีกไม่กี่เดือนถัดมา สินค้าพวกนี้ก็จะถูกนำมาลดราคาอีก ฟังแล้วดูดีจังเลย สถานการณ์แบบนี้มีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ เราลองคิดดูนะคะ ผู้บริโภคสามารถซื้อเสื้อผ้าได้ในราคาที่ถูกมาก ที่อเมริกา ผู้บริโภคสามารถซื้อเสื้อเชิ้ตได้ ในราคาเพียงตัวละ5เหรียญสหรัฐเท่านั้น ในขณะที่เบอร์เกอร์ 1 ชิ้นของแมคโดนัลล์ราคาเพียงแค่ 3.99เหรียญ สิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมยุค fast fashion industry นี้ มีอะไรบ้างทราบไหมคะ จากข้อมูลของ Council Textile Recycling พบว่าแต่ละปีเสื้อผ้าออกใหม่ มีน้ำหนักรวมกันประมาณ 11.4 พันล้านกิโลกรัม 85%ของเสื้อผ้าเหล่านี้ ปลายทางคือหลุมฝังกลบ อีก 15%จะไปบริจาคยังหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยกับร้านขายเสื้อผ้ามือสอง แต่ละปีเราต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการรองรับขยะที่เกิดขึ้นพวกนี้ นอกจากนี้วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ทำเสื้อผ้าเหล่านี้ก็ไม่ใช่วัสดุจากธรรมชาติ นั่นหมายความว่าขยะพวกนี้ต้องอยู่บนโลกนี้ไปอีก 100-200 ปีเลยนะคะ ทีนี้เราลองมาดูเรื่องต้นทุนการผลิตกันบ้างค่ะ การผลิตสินค้าแฟชั่นได้ในเวลาอันรวดเร็ว แถมราคาถูกนั้น ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมากๆ ทั้งในเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ข้อตกลงและความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ และกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับโมเดลธุรกิจแบบนี้ก็คือการลดต้นทุนค่ะ แบรนด์เสื้อผ้าหลายแบรนด์จึงเริ่มที่จะหาโรงงานผลิตเสื้อผ้าที่ทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงทำให้ฐานการผลิตของเสื้อผ้าแบรนด์เหล่านี้อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา บังกลาเทศเป็นประเทศที่ส่งออกเสื้อผ้าเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีน และเป็นฐานการผลิตให้กับแบรนด์ต่างๆ จากอเมริกาและยุโรป เนื่องจากค่าแรงที่ถูกแสนถูกและสามารถผลิตสินค้าในปริมาณมากได้ เจ้าของโรงงานในบังกลาเทศให้สัมภาษณ์ว่า โรงงานผลิตไม่มีทางเลือกมากนักเพราะเจ้าของแบรนด์เป็นผู้กำหนดต้นทุนให้กับโรงงาน ถ้าโรงงานทำให้ไม่ได้ เจ้าของแบรนด์ก็จะไปหาโรงงานอื่นผลิตแทน ดังนั้นโรงงานก็ต้องมาลดต้นทุนในตัวโรงงานเอง พนักงานแต่ละคนได้ค่าแรงไม่ถึง2เหรียญสหรัฐต่อวัน นั่นคือไม่ถึง 2,000 บาทต่อเดือน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานยิ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะนั่นคือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งนั้น เรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานของบังกลาเทศ เริ่มเป็นประเด็นใหญ่ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อาคารรานาพลาซาถล่ม ในเดือนพฤษภาคมปี 2013 ซึ่งเป็นอาคาร 8 ชั้น ที่มีโรงงานผลิตเสื้อผ้า 5 โรงงานอยู่ในตึกนั้น เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,200 คน สิ่งที่น่าเศร้าก็คือ ก่อนหน้าวันที่ตึกจะถล่ม2-3 วัน อาคารได้เกิดการแตกร้าวและเกิดเสียงดังขึ้น ตอนนั้นคนงานได้วิ่งหนีออกมาจากตัวอาคาร แต่ภายหลังเจ้าของโรงงานก็บังคับให้คนงานกลับไปทำงานตามเดิม โดยไม่มีการตรวจสอบซ่อมแซมอาคารเลยแม้แต่น้อย อุบัติเหตุแบบนี้ไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียว ก่อนหน้านั้นในปี 2012 ก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตเสื้อผ้าในบังกลาเทศ มีคนเสียชีวิตนับร้อยคนเช่นกัน ย้อนกลับไปไกลกว่านั้น การที่โรงงานจะผลิตเสื้อผ้าได้ในต้นทุนที่ถูกมากๆ โรงงานต้องหาวัตถุดิบให้ได้ในราคาที่ถูกเช่นกัน ดังนั้นแหล่งผลิตฝ้าย ต้องสามารถผลิตฝ้ายในปริมาณมากและราคาถูก ซึ่งแหล่งผลิตฝ้าย ที่สำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอ อยู่ที่เมืองปัญจาบประเทศอินเดีย ซึ่งใช้เมล็ดฝ้ายที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง และใช้สารเคมีในการปลูกฝ้ายเป็นปริมาณมาก ประชากรในหมู่บ้านของเมืองปัญจาเป็นโรคมะเร็งเป็นจำนวนมาก เด็กๆ ในหมู่บ้านล้วนได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่สะสมในแหล่งดิน แหล่งน้ำ มีหมู่บ้านหนึ่งที่มีเด็กประมาณ 60 คนที่พิการตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากสารพิษที่สะสมในร่างกายของแม่ขณะตั้งครรภ์ ชาวบ้านยากจนเกินกว่าจะหายามารักษาโรคเหล่านี้ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนยอมรับว่าลูกหลานของตนจะมีชีวิตได้ไม่นาน เราเริ่มเห็นภาพกันแล้วนะคะ ว่ากลยุทธ์ลดต้นทุน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าราคาถูก และทันสมัยของ Fast Fashion Industry ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนา ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมเพียงเพราะองค์กรมุ่งแต่ผลสำเร็จทางด้านการเงิน และไม่มองว่าผลกระทบเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของตน หรือจริง ๆ แล้ว ความรับผิดชอบเหล่านี้ ไม่ได้เป็นของเจ้าของแบรนด์ที่ผลิตเสื้อผ้าแต่เพียงผู้เดียว แต่อาจหมายรวมถึงผู้บริโภคอย่างเราๆด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีแบรนด์เสื้อผ้าที่ตระหนักถึงความเป็นอยู่ที่ดีของซัพพลายเออร์ เช่นแบรนด์ People Tree ซึ่งก่อตั้งโดยซาเฟียมินนี่ แบรนด์ People Tree นี้มุ่งเน้นการผลิตเสื้อผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซาเฟียเลือกแหล่งผลิตฝ้ายที่เป็นฟาร์มออร์แกนิกส์และลงไปดูถึงแหล่งผลิตด้วยตนเอง รวมถึงเลือกทำสัญญากับโรงงานผลิตเสื้อผ้าในบังกลาเทศ ที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน และจ่ายค่าแรงอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ซาเฟียยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีศักยภาพสูง ได้มาดูงาน เพื่อศึกษาระบบการทำงานของ People Tree ที่อเมริกาอีกด้วย ค่ะจะเห็นแล้วนะคะว่ายุคที่เทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้การตลาด ของสินค้าแฟชั่นมีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน การที่เจ้าของธุรกิจมุ่งเน้นเพียงขยายส่วนแบ่งการตลาด การเพิ่มผลกำไร การสร้างความสามารถในการแข่งขันจากการลดต้นทุน ลดราคาขายของสินค้า ส่งผลกระทบด้านลบต่ออุตสาหกรรมผู้ผลิต พนักงานในอุตสาหกรรม และชุมชนรอบข้างได้มากแค่ไหน ดังนั้น ในการบริหารงาน การจัดการการผลิต จึงควรที่จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย นอกเหนือจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลทางด้านเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวนะคะหวังว่าเนื้อหาในโมดูลที่ 7 นี้จะช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญ และวิธีการวางแผน การบริหารจัดการการผลิตได้มากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะ ผู้เรียนคงได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ การจัดการ การวางแผนการผลิตและการผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย การวางผังโรงงาน เบื้องต้น การวางแผนความต้องการสำหรับการวางแผนการผลิต ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต การบริหารคุณภาพ จริยธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมไปแล้วนะคะ อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้เรียนได้นำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ วันนี้อาจารย์ขอลาก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ Thank you.